พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชาวสวนยาง ใช้สารบีเทพยืดอายุน้ำยางสด ชาวสวนยางจังหวัดน่าน ต้องเผชิญปัญหาน้ำยางสดปริมาณมากเสื่อมสภาพ เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางอยู่บนภูเขากว่าจะขนลงมาส่งที่จุดรับซื้อได้ต้องใช้เวลาครับ ซึ่งน้ำยางสดมีอายุสั้น เพียง 8 ชั่วโมงครับ เดิมจะใช้วิธีเติมแอมโมเนีย เพื่อยืดอายุ แต่แอมโมเนีย ระเหยเร็ว แถมมีกลิ่นฉุน นักวิจัยไทยจึงได้หาทางออกดีๆ มาช่วยเกษตรกรครับ นักวิจัยสวทช พัฒนาสารบีเทพ สารยืดอายุน้ำยางสด เพื่อการผลิตยางแผ่น พร้อมลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดน่าน สารบีเทพ ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วัน จึงช่วยลดความถี่ในการขนส่งน้ำยางสด และลดต้นทุนจากค่าขนส่งได้มากกว่าเดิม แถมผลผลิตเสียหายน้อยลง ที่สำคัญสารบีเทพยังช่วยให้การแปรรูปยางแผ่นจับตัวได้ดี รีดง่าย เกิดลายดอกชัดเจนกว่าการใช้แอมโมเนีย ได้ผลผลิตยางแผ่นรมควัน ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาด สารบีเทพ รักษาความสด เพิ่มผลผลิตลดมลพิษ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี วิจัยและพัฒนา โดย m t e ทค สวทช